Yeah เดิดูแสงดวงดาวดายิ้มไปบนลมเราสายฝนคือค่ำคืนนี้เต้นรำื่อตายเป็นฟ้าก็พอที่สั่งเสื้อผ้าที่ว่าสกับเอ มาฟังวันเลงดนตี I feel the disco in my body ทางเรานั้นไม่ต้องสนใจสิ่งอื่นร่วไกาย Yeah พาทุกก้าวขึ้นมาบนเวทีใช้สเต็ปบนรูดลาย ฉันคงรักเธอมาสิ คือท่าทางอิสระนี่ Oh yeah ฉันทิ้งชีวิตและวันเวลาอีกทั้งอารมณ์เมื่อพวกนั้น feel so high Songsi, songsi, songsi, hipping the guy Just wanna dun dun dun dun dun dun dun dun dun Oh, baby, give me, baby, give me, baby, give me more Then you love this song Just wanna d i s c o v e l y ไปกันไฮฮิว on the road ก็ไม่อาย on you and you ก็จัวจนกว่าดวงตาวันจะฟังแฟงมาอีกทีจะมือเธอฟางทีก็มือเธอธรรมดาแต่ไปจริงมันกับแสนพิเศษนั่นทำให้ฉันเห็นตัวตนที่ซ่อนนั้นอยู่มันดูจะเปลี่ยนไปนิดนึงเหมือนกัน yeah ชอบทำเหมือนไม่รู้จักเราก็ช่างเหมือนคนแปลกหน้า oh baby yeah ถึงจะเป็นแบบนั้นไม่เป็นไรแค่เข้ามาแค่อีกนะอย่าสนสจคนอื่นที่ ทำลืมทีงมันมันก็ดีนั่นพวกเรามาพูดไปกันใจโลกที่แสนน่าเบื่อคนนั้น Oh tonight จะ you and I ฉันลองไปก้าวสนุกต้องเริ่มลามัน คน crazy crazy crazy ขึ้นมาเต้นกันมาเต้นกันอย่ามัวมาให้ดูเลยพอคือตอนนี้ feel so high สองส่สองส่สอง กิบินเวบิกิบินโมนันยาคำชนะโลที่สอง Just wanna dan dan dan dan dan dan dan dan dan Just dance Just dance อัญมณีที่แสนธรรมดาใหญ่ที่จริงพวกเรายังมีขายยาลองเดินออกไปแล้วยอมมองกันมา ที่พวกเรามาเต้นน้ำกันดูนี่ dancing on fire จะ you and I I feel so high Songsi, songsi, songsi sampai ke sky Just wanna dan dan dan dan dan dan dan dan Oh, baby give me, baby give me, baby give me more Dan yang hamsana love this song Just wanna dan dan